ไปค่ะสำหรับเมื่อนี้หนูนะสิเลนเทอร์โบออโต้30 ข้างเพื่อที่จะเก็บไว้เนาะค่ะสำหรับสูตรเก็บไว้ของหนูนะกะจะมีไม่บาท200 แล้วกะ400 เนาะค่ะ เดี๋ยวเขาจะร้องดันไปเรื่อย ๆ ว่ามันสิได้ เท่าใดกันละกันสำหรับมือนี้หนูนะสิบ่เลนโดนเนาะค่ะเพราะว่าเขามาไม่หนักค่ามันเบิดเลยคือเบิดเร็วแน่นอนโอเค ขอแค่บ่โดดไม่บาทก็พอเนาะสำหรับเอ่อ ทีนโอ้โห อย่างวะท้องม้าไม่บาด ทุเรศอะบ่โดดแต่ท้องม้า ไม่กาวินเน้วค่ะ 40 บาท โอเคสำหรับผู้ใดที่บ้านได้เขากุ้มเทเลแกรมแล้วค่ะ สามารถกดเขากุ้มได้ลิงใต้คลิปเลยเนาะเดี๋ยวหนูนะสิทิ้งลิงไว้ให้แล้วก็ อย่าลืมกดติดตามช่องลักปันสล็อตให้หนูนะน้ำเนาะค่ะ โอเคค่ะ230ไม่ค่ะ ที่หนูนาสิเลนมือนี่ก็คือไม่บาท200แล้วก็400เนาะคะ่ะ โดยที่หนูนาจะใส่ทีละ 30ไม้ในการเล่นไปเรื่อยๆ ปกติหนูนาใส่10ไม้เนาะ แต่ว่ามือนี้หนูนามาใส่30ไม้ในการเล่น โอเค เดี๋ยวเขาค่อยๆ เก็บไปเรื่อยๆเนาะถ้าเล่นโดนี่หนูนาว่ามันมันไม่ค่อยเข่าเป็นไหนอะพวกเกมงัวเกมอย่างเสียเฝ้าเข่าเฝ้าออกเนาะคะ่ะ เทคนิคอะคือเขาจะเล่นสูตรไม่โดดแล้วก็เก็บไว้ไปเรื่อยๆเนาะสำหรับไม่ต่ำๆโอเคโอ้โหไว้เขาเรื่อยๆเลยโอเคสำหรับเกมมัวนี่ เห็นหลายคนบอกว่ามันไม่ค่อยเข่าแล้วเนาะคะ่ะ แต่ว่าหนูนะคิดว่าเกมมัวมันกะเข่าคือเก้าอ่ะละแต่ว่าเขาต้องเลือกเวลาเล่นดีๆน้ำเนาะค่ะ โดดโอ้โหบอมาโอเคอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวดูนะสิไปไม่ซี่ร้อยเนาะค่ะวันนี้ ออสามสิบไม่มักหลงสิไปกดสิบไม่เนาะ อันนี้เป็นสูตรของคนที่ว่าทุนหนักแน่แล้วค่ะหนูนะขอเอินว่าสูตรเก็บไว้ก็แล้วกัน เพราะว่าหนูนะที่ไส้ไม่ไม่บาท ก็ไม่สองรอยในการเก็บไว้เนาะค่ะ แล้วเขาจังมาดันไม่สี่รอยอีกเทียนึงเหลนยังซี่วนไปเรื่อยๆเนาะค่ะ โอ้โหบ่เขาเลยไม่สี่รอยโดด โอ้โห โดดไม่ซี่ลอยเห็นวะนี่แหละค่ะ เก็บไว้ มาตั้งแต่ไม่บาทไม่สองลอยเพราะไม่ซี่ลอยสิมันโดดเนาะค่ะ โอเค โอ้ยบอเอาบอบอบอบอบอเอาบอเอาบอเอาสม โอ้สมมาแล้วค่ะ โอ้โห สมนี่คือได้หน่อยที่สุดในพวกบรรดาคูณสิบแล้วนะคะปกตินี่ได้สองได้พวกเอียงอะตะโพกก็ได้หน่อย ตัวสมนี้ได้หน่อยแฮง โอ้โห สองมื่นค่ะ เสียดาย น่าจะได้หลายก็นี่เขาคูดสิบจักเทียนึงได้ไหมโอ้ โอเค อ่ะหมดแล้ว เดี๋ยวดูนะ ลงไปเก็บไว้ ไม่บาดท่าเก่าแล้วค่ะ โอเคสามสิบไม่โอ้โห เบิ้งเหรอเบิ้งท้อง เบิ้งท้องมันเข่าไม่บาดเบิ้งล่ะอีหยังวะ โอ้โหสภาพ ท้องนี่สิมักเข่าไม่บาดเนาะ มันเป็นอี่ยงคือ โอเค เออ ส่งมา โอ้โห สวยวว้เข่าหลายอยู่นะคะรอบนี้อย่าโดดโอเค อ่ะ เดี๋ยวเขาสิเก็บวว้ไปเรื่อยๆ เนาะคะ่ะสำหรับไม่บาด โอเค โอ้โหไว้ไม่ค่อยเข่าเลยเหรอ เออ ท้องมา มาจะไม่บาดเดลสูเออไว้มาเก็บไปเรื่อยๆแล้วค่ะสำหรับไม่บาดกับไม่สองร้อยโอเคขออนุญาตดันไปไม่สองร้อยค่ะสามสิบคือเก่าโอ้โหไว้มาโอเคโอ้โหป๋าสมมาอีกแล้วค่ะสองรอบแล้วนะคะคูณสิบก็ป๋าสมสุดยอดค่ะโอ้โหรอบนี้หนูนะได้น่าจะได้มื่นนึงนะโอเคมื่นนึงอีหลีเพราะว่า รอบที่แล้วหนูนะใส่4ี่ร้อยแล้วค่ะ รอบนี้สองร้อยสี่หมื่นละค่อยๆ เก็บไปเรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับคนที่สนใจ อยากได้เทสดิตฟรีนะคะเดี๋ยวหนูนะสิทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปกับกดเขากลุ่มเทเลแกมมาได้เลยกาซิมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีกันสู้มือเนาะค่ะ มือนึงกะประมาณโอ้เกิน 10 รอบอยู่นะกะเขามาเล่นได้เลยกับมีคนมาจัดกิจกรรมให้เรื่อยๆเนาะแล้วกะอย่าลืมฝากกดติดตามน้ำด้วยค่ะสำหรับช่อง ลักปัดสล็อตเนาะค่ะโอเคเบิร์ดแล้วเนี่ยต่อไปเป็นไม่สี่ร้อยไปค่ะสามสิบคือเก่ามาเน่โดดโอ้โหโดดอีกแล้ว เห็นปะดูน้าแนะนำเลยเนาะค่ะให้เก็บไว้ตอนไม่บาทไม่สองร้อยเดี๋ยวไม่สี่ร้อยมันสีเข่าเนาะค่ะสองรอบเราเห็นว่าเนี่ยโดดเอ่อ ม้าไม่ซีลอยสองรอบ ก็คือโดดสองรอบโอ้โหสองเข่าอีก สวยงามค่ะ ได้มาอีกสี่หมื่นบาทโอ้โหสี่พันคูณสิบไปเลย เป็นไหนสุดยอดเจ็ดหมื่นสี่ละโอเคไว้เข่าเรื่อยๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวกะขอฝากกดติดตามล้ำแน่นอนค่ะ กับช่องลักปันสล็อตแล้วกะสล็อตเซียนพ่อมโอ้โหท้องเข่ากับมาดิล่ะโอเคค่ะหนูนะได้บิ๊กวินบวกมาอีก 8,000 บาทเนาะค่ะ โอเค โอ้โห เรื่อย ๆ เลยเนาะค่ะ รอบนี้ อ่าไว้มา สวย เฮ้ยไว้คือเขาเรื่อย ๆ เลยวะ ตอนแรกหนูนะคิดว่าวายมันไม่ค่อยมีประโยชน์เนาะค่ะ เดี๋ยวขอปรับใหม่ก่อนอ่าบาทเดียวสามสิบ อ่ะโอเคตอนแรกหนูนะคิดว่าวายมันไม่ค่อยมีประโยชน์เนาะค่ะ แต่ว่าพอได้มาแบบได้มาเล่นอิเลียเล่นดูๆอ่ะมันกระสีหัววายเนี่ยฮสมุดเก็บไปเรื่อยๆอ่ะโอกาสโดดมันก็คือคือจังมันเพิ่มขึ้นไหมโมโหว่าหนูนะคิดไปเองบอได้แต่ว่าค่ะเขาเก็บไว้ไปเรื่อยๆงัวมันสีโดดกายเนาะค่ะโอเค เก็บไปเรื่อยๆอ่าโอเค เออเฮ้ยเรื่อยๆ เลยว่ะเฮ้ยรอบนี้ไว้เขาย่างหลายเลย โอเคค่ะ เดี๋ยวไปสองร้อยอ่ะ ออโต้สามสิบข้าง เดี๋ยวพอสองร้อยนี่เบิร์ดหนูนัดสิร้องดันไม่สองพันเบิ้งเนาะค่ะ แต่ว่าสี่เหรียญแค่สิบข้างก็แล้วกัน หนูนะประกาศหลายๆเนาะไม่สองพันนี่มันเบิร์ดเร็วอีหลีสิบข้างกะสองหมื่นแล้วนะ โดด โอ้โหบาโดด ไม่สองพันนี่บ่ค่อยกล้าเหรียญปันไดเนาะหากผู้ใดเหรียญไม่สองพันเรามันแตกดีกะถือว่าโชคดีเนาะหามันกระโดดนะหามันว่ากระโดดเดี่คือซวยไปเลย ตัวเมื่อกี้ หนูนะ ถืองัวโดดสองรอบ ติดในไม่ซี่ลอยเนาะค่ะสำหรับการเก็บไว้ โอเค โดด โอ้โหบาโดด ยึกยักโอเคค่ะ เดี๋ยวหนูนะไปไปสองพันเลย ขอสิบข้างกับพ้อแล้วค่ะรอบนี้ไว้เนี่ยโอเคไว้เขาโอ้โหสองพันแปดได้หลายอยู่นะตะวากะเสียงคือกัน โดดโอ้โหดูดไม่สองพันมาที่ละเอียงก็ได้ เอาเบิร์ดเอาเบิร์ดมาเลยโอ้โหยาวอ่ะมาตะโพกเอาคูณสิบนี่ เป็นแสนเลยนะ โอ้โหพว่เขายาวะอันนี้พว่เอา อันนี้บ่เอาโอเคมาเนี่ยมาเนี่ยโอ้โหท้องมาเอา เอาเอาท้องมาโอ้โหไว้โอ้ไว้เข่าสองอันโอ้เสียดายเอี่ยงวะโอ้โหเปกวิลเลอร์โอ้โหเสียดายแล้วค่ะซุปเปอร์เมกาวินค่ะโอ้โหได้มาแสนหนึ่งโคตรเอาโอเคค่ะโอเคแสน ซนเท่าไหร่แซนหกโอ้โห ใจสั้นเลย น่าจะได้เต็มช่องนล้วแต่ว่าหนูนะไม่ได้เต็มช่องแมโอเคเดี๋ยวเรื่องไหนหนูนะกะขอพอซัมนี่กันแล้วกัน หนูนะพ่ากล้ากดตอนนะคะสำหรับไม่สองพันสิบรอบนี่กะตกไปสองมือแล้วฮาสมุดหนูนะเอาเอ่อสามสิบรอบ หนูนะก็สิบเบิดไปเก้ามื่นเอ้ยหกมื่นดิสองสี่หกเออหกมื่นเนาะค่ะ กะบ่ขอเสี่ยงกันแล้วกันโอเค จังไดนุนมื้อนี้หนูนะก็ได้มาหนึ่งแสนหาหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทเนาะค่ะสำหรับทุนกะสองหมื่นกะขอแนะนำสูตรนี้เลยเนาะค่ะสำหรับคนที่มีทุนหนัก กระเป๋าหนักแน่เล่นเลยค่ะ สูตรนี้ไม่หนักเป็นการเก็บไว้เนาะค่ะเพราะว่ากะช่างที่เห็นค่ะ ช่วงเวลาที่หนูนะเล่นก็คือสองโมงเร้ากะเล่นมาเรื่อยๆเนาะค่ะใช้เวลาบ่โดน โอเคเดี๋ยวจังไหนมื้อนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่มือหนาเนาะค่ะสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ